นี้เรามาเริ่มต้นของการเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกันนะคะอย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่า มีโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จำนวนหลากหลายโปรแกรมมากเลยนะคะแล้วก็หลากหลายประเภท ทีนี้สำหรับการนำมาพูดในบทเรียนนี้ค่ะก็จะขอเลือกใช้โปรแกรม Open Source ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี แล้วก็ถ้าหากว่าผู้ใช้งานมีความต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรมตัวนี้นะคะเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะคะโปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการเรียนในครั้งนี้ก็คือโปรแกรม PSPP นะคะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยก็คือว่า ในการเข้าสู่โปรแกรมนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเปิดโปรแกรมโดยทั่วๆไป นั่นก็คือไปที่เมนู start เมนูนะคะเพื่อเลือกหาโปรแกรม PSPP ที่ได้ install เอาไว้ในโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะหลังจากที่เราเลือกตัวโปรแกรม PSPP เปิดขึ้นมาแล้ว โปรแกรมก็จะเปิดหน้าจอที่เป็นคล้ายกับกระดาษทำการนะคะเป็นสเปรดชีต ที่จะมีอยู่2วินโดว์ด้วยกันนะสองแท็บชีตสังเกตตรงมุมล่างด้านซ้ายนะคะก็จะมีแท็บชีต Data View กับแท็บชีต Variable View นะคะทีนี้ก่อนจะเริ่มต้นดูรายละเอียดกัน ก็จะให้ก็จะแนะนำในส่วนของส่วนประกอบของตัวโปรแกรมกันก่อนนะคะส่วนประกอบหลักๆ ก็สามารถที่จะแนะนำได้ในเบื้องต้นเนี่ยมี 10 รายการด้วยกันนะคะอันแรกเรียกว่า Title Bar นะคะในส่วนที่เป็นไท t l e bar เนี่ยก็จะเป็นชื่อแฟ้มหรือว่าชื่อของไฟล์งานที่เรากำลังใช้งานอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่า ยังไม่มีการบันทึกไฟล์ ที่เรากำลังใช้งานอยู่ ก็จะขึ้น เป็นลักษณะของไฟล์ที่ยังไม่มีชื่อใช้คำว่า dataset 1นะ แต่ถ้าหากว่าเราได้มีการสร้างไฟล์ข้อมูล input ข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม save นะคะ แล้วก็ save ชื่อไฟล์ก็จะปรากฏไว้ตรงมุมขวามุมซ้ายด้านบนจะเป็นชื่อไฟล์นะคะนั่นเป็นส่วนต้นที่เรียกว่า title bar ส่วนที่ 2 เรียกว่าเมนูบาร์นะคะก็จะเป็นแถบที่แสดงถึง คำสั่งที่ใช้ในการทำงานต่างๆ ของโปรแกรมตัวนี้นะคะก็จะมีคำว่าไฟล์เมนูไฟล์เมนู edit view data transform analyze นะคะต่างๆ ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่แสดงถึง toolbar ก็คือเป็นส่วนที่โชว์ ไอคอนคำสั่งการทำงานนะคะทำงานเหมือนกันกับคำสั่งในแถบเมนูบาร์นะคะเพียงแต่ว่าในแถบ ส่วนที่ 3 ที่เรียกว่าทูบาเนี่ย มันจะมาสื่อความหมายออกมาด้วยสัญญลักษณ์หรือว่าตัวไอคอนนะคะ ส่วนที่ 4 ก็คือส่วนที่แสดงถึง name box นะคะ จะแสดงตำแหน่งเลขที่ของเคสนะคะเคสก็คือเรคคอร์ดที่เราจะทำการบันทึกค่ะ แล้วก็ตัวแปรที่กำลังทำงานอยู่ ส่วนที่ 5 แสดงถึง Data Cell Bar นะคะแสดงข้อความในเซลล์ที่กำลังทำงานอยู่นะคะซึ่งตอนนี้มันยังแบงค์หมดเลย เพราะว่าเรายังไม่มีการทำงานนะนี่ยังเป็นกระดาษทำการเปล่าๆอยู่ ส่วนที่6นะคะเรียกว่า variable column นะคะก็จะเป็นส่วนที่แสดงเป็นส่วนที่แสดงถึงคอลัมน์นะคะที่จะบอกบอกให้รู้ว่าคอลัมน์นั้นมีตัวแปรชื่อว่าอะไร ในส่วนที่ 7 เรียกว่าเคสโรนะคะก็จะเป็นส่วนที่แสดงตำแหน่งของเคส ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสอบถาม 1 ฉบับ จะมีค่าเท่ากับ1เคสก็คือ1โรนะคะถ้าหากว่าเราเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาจำนวน 10 คนนะคะแล้วก็เราใส่ข้อมูลลงไป ข้อมูลของคน 10 คนก็จะถูกบันทึกไว้ใน 10โรหรือว่า 10 แถวนั่นเองนะคะส่วนที่ 8 เรียกว่า active cell นะคะก็คือส่วนที่เคอร์เซอร์หรือว่าเมาส์ของเราไปจิ้ม อยู่ตรงเซลล์ไหน เซลล์นั้นก็จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า active cell นะคะส่วนที่ 9 เป็นส่วนที่เรียกว่า data view นะคะ data view ก็จะเป็นหน้าจอในส่วนที่เพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขข้อมูลนะคะส่วนที่ 10 เป็นส่วนที่เรียกว่า variable view นะคะก็จะเป็นหน้าจอ อีกหน้าจอหนึ่งนะซึ่งในส่วนของ Data View กับ Variable View เนี่ยค่ะสามารถคลิกดูการทำงานกันไปมาระหว่างกันได้นะคะก็จะเป็นหน้าจอ ระหว่างหน้าจอข้อมูลกับหน้าจอที่แสดงถึงรายละเอียดของตัวแปรนะคะ อันนี้คือส่วนแรกค่ะ